ลุยลุยลุยกันเลยละกันมาไหนๆให้เขาฟรีฟรีแล้วก็แตกให้กันหน่อยเด้อเขาฟรีฟรีก็แตกให้กันหน่อย เฮ้ย เฮ้ย อย่างนี้ไม่ใช่ละ อย่างนี้ไม่ใช่ละ อย่างนี้ไม่ใช่แล้วสูงคุณสองบับป้ไป เอาหน่อยเว้ย เอาหน่อยเว้ย ของกูทำจริงมันจะมันจะแตกเบาแค่นี้จริงเหรอเออ สวยเอเอมาไหมเอเอ โอ้โหเฮด้วยเข้ามาทำไมือเราเอถ้าเอมานี่บอกเลยว่ารู้เรื่องอยู่นะขอแจมมแบบว่าแรมมหน่อยเด้อเลยเหลืออะไรวันนี้เหลือสองสปินแล้วฮัลโหลเฮ้ยสปินสุดท้ายแล้วมึงแตกแค่นี้จริงอ่ะโอ้โหอีกนิดนึงไหมอีกนิดนึงเคด้วยเคด้วยมาเคด้วย คิวก็ได้โอ้ไม่มาสักตัวกูถามจริงกูสั่งให้เขาฟรี แต่ห้าสิบห้าบาท เช็ดคีเออยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยวะเนาะลุยกันต่อลุยกันต่อ ยาวไปยาวไป ยังไงกันดีมาไปสกิเตอร์ุูนสองนะเบาๆไปก่อนเบาๆไปก่อนเออเคดูมาจังหวะนี้ยังไงกันต่อ โอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่แบบค่อนข้างแตกยากมากเลยนะม่นะ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่าวะเนี่ยวันนี้เหมือนทรงน่าจะเน่าหรือเปล่าแปลกๆโอาแล้วยิ่งทุนร้อยเดียวด้วยอ่ะแต่ยากจัดเหมาะเลย คุณสองไปหมักพให้จังหวะนี้ยังไงต่อ นี่สิบเต็มกราฟอยู่เว้ยสิบเต็มกราฟอยู่เว้ยทำไมเล่นไปนะเรื่องโัวยช่องสองไม่แตกได้ไงวะวายช่องสองลูกรักของเรา ริ่มไม่ใช่แล้วกูวเริ่มแปลกๆละหรือจะหมดตูดยังไงหมดหรือเปล่าเหลือสเปนเดียวแล้วจากสามสิบอะโอ้โหเหลือห้าสิบาทเจ็ดเกอุ้ยเต็มกราฟอยู่ดอกนี้ยังไงดี ไหลหรือเปล่าเอเอเอเอมันไหลซะด้วยงั้นแล้ววายช่องสองมาต่อจังหวะนี้ว่ายังไงผมวายช่องสองมันไม่ทำไม่ทำผิดหวังแล้ว สวยงามไปนั่นแหละต่อชีวิตให้กันหน่อย ต่อชีวิตให้กันหน่อยนะ สวยงามคิวคิวคิวคิวคิวคิวเฉียนิดเดียวจะได้ กือบดีแล้ว เกือบดีละไป ลุยกันต่อผมลุยกันต่อนอกฟรีนั่นแหละกูว่าทำไมมันเฉยกูลืมกดกูลืมกดเทอร์โบเมื่อกี้ขอดีดีเด้ขอดีดีเด้เออสิบมาเต็มกราฟไปแล้วดอกนี้ยังไงกันต่อดีครับผมสวยงามเคด้วยแล้วไงต่อ พอหลายๆอย่างนั้นแหละเต็มกราฟไปดอกหนึ่งเช็ดเคมาแล้วเว้ยเจเจเจเจช่องแรกเจเจกูอยู่ไหนเจเจเจเจ กูเห็นเจเต็มกราฟเลยโหวยเขาเฉยกูเดาเจไอชิดโคเอ้ยยังไงกันดียังไงกันดีฮึบฮึบฮึบโอ้โหเลยไม่ค่อยแตกแล้ววะเอมาเต็มกราฟนี้สวยงามไปผมดอกนี้แต่ไม่มีตัวคูณเลยไม่มีตัวคูณเลยโอ้โหดูมันไหลพอแม่งไหลแม่งแม่งไม่มีตัวคูณโอ้โหกูเสียดาย เนี่ยไอ้ส้มใหม่โอ้โหดอกนี้ดอกใหญ่ซะด้วยตัวแพงไงแล้วตัวแพงสเก็ตเตอร์ สเก็ตเตอร์มา 3 ตัว แล้วจังหวะนี้ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมนะ ขอสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมว่ายังไงกันดีผมจังหวะนี้มับมับไม่มีเลยเฉดเคเอ้ยแต่ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรงมาแล้วเว้ย ก้อนต่อยก้อนโตก้อนแรงไม่กลับไป179บาทถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับผม ไปขออยากขยับเบ็ดกันต่อเลยแล้วกันนะผมเบ็ดแปดแล้วกันมา ลองดูลองดู เบ็ดสี่ไม่แตกเบ็ดแปดต้องแตกบ้างแหละหนังสือเอาโหไม่แตกหรอก ฮึบ ฮึบกูเริ่มไม่ใช่อีกแล้ว เว้ยกูมันเริ่มแปลกๆ แล้วหูยเอาเอาเอาแปลกๆ อะไรดูดูสเกตเตอร์เข้าเฉย เอาเอาแล้วสเกตเตอร์ห้าตัวด้วยนะ อะไรวะ เกมนี้มันจะเข้า มันก็เข้าแบบงงๆ เลยนะนี่อีหยังวะเมื่อผมยังงงอยู่วันนี้ไม่ใช่อะไรนะ แต่ก็แจมแต่ว่าแรมอะครับผมมาของฟรีนี่ยังชอบ มาขอจำแจมนะคูณสิบนะขอแบบว่าจำแจมแหลๆไปเลยนะครับผมโอ้โหเคด้วยเต็มกราไปดอกนี้เช็ดเคดอกใหญ่มาแล้วเอาดิครับ ก็มาดิครับมาดูว่าช่องสองมาต่ออย่างนี้ว่ายังไงไหลต่อยโอ้ไม่ไหลว่ะแต่ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนโคใหญ่โคโตก้อนแร่มาแล้วซุปเปอร์มกาไป 840 บาทนะครับมานะโอ้โหเอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้ก็ถ้าใครสนใจตามมาเล่นนะครับเมื่อนสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านอีเย็นนะเพื่อนแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับ ยาวไปยาวไปเคด้วยมาอย่างนี้สวยงามไปยังไงต่อขอไหลๆนะเพื่อนนะเอเต็มคราฟไปผมสวยงามยังไงต่อดีไหล ๆ ไปหนังสือมาอย่างนี้สวยไปคิวคิวหูคิวช่องสองเสียดายว่ะไม่มา แต่ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ผมก้อนใหญ่ก้อนโตไม่กลับอีก 320 บาทนะเอาเรื่องกระเบื้องราวเรื่องกระเบื้องราวเลยมาเอสวยงามไปไงต่อไหลๆไหมคิวคิวช่องแรกคิวช่องแรกคิว คิวมันมาจนได้นั่นไงสวยงามผมแล้วไงกันต่อดี มาดีอีกแล้วเว้ยมาดีอีกแล้วเว้ยเหลือสปินสุดท้ายแล้วนะครับมาสปินสุดท้ายว่าไงคิวยังได้อยู่เว้ยคิวนะอยู่ไหลต่อมาเอเอช่องสามเอช่องสามเอเอกูยังไม่มาแต่ยังได้ลุ้นกันอยู่นิดนึงเอกูไปไหนวะนี่หนังสือมึงมาทำไมกูเอาเอโอ้โหเสียดายแต่ก็ถือว่าแตกโอเคอยู่นะรอบนี้แต่ไปพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทเลยนะครับนะ สปินรอบนี้เอาเรื่องจัดจับไปอ่าขออนุญาตอ่า อโต้แล้วกันเนาะไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องอะไรมากมายยาวไปยาวไปครับผม ขออีกหน่อยมาขออีกหน่อย ขอจะไปเป็นสิบสองกันต่อเลยแล้วกันนะครับนะมาเป็นสิบหกเลยแล้วกันไป หนักๆไปเลย จัดฟีเจอร์เลยนะมาลองดูว่าผมพันสองนะโอ้โหสเกตเตอร์ห้าตัวป่ะสเกตเตอร์ห้าตัวอยู่นะ โอ้สิบปลายดอกนี้มาลองดู ลองดู ซื้อไปพันสองไม่รู้จะแตกให้กูเท่าไหร่นะเนี่ยซื้อไปแพง ซะด้วย มาลองดูครับผม อย่าลืมนะ เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามลังใจให้ผมกันด้วยนะครับนะ จัดไปชุดใหญ่กระพริบเขียด้วยมาดอกนี้บางคุดสองหมอบควายไปโอ้เรื่องอยู่ แต่ยังไม่ใกล้เคียงกับคำว่ากำไรเลย กูซื้อไปพันสองฮัลโหล ันจะกำไรให้กูไหมวะเนี่ยเออเจมาเอเอช่องแรกมาเอเอเอเอไม่มาโอ้โหจสได้เหลือแค่ 6 สปินสุดท้ายเท่านั้นนะอีก5สปินละ แปลกแล้วเริ่มแปลกๆแล้ว เออเจเต็มกราฟ อยู่ดอกนี้คูณ14มาป้ายไปยังไงกันต่อไหลไมมหนังสือ หนังสือ หนังสือก็ไม่มาเช็ดเคพันสองกูพันสองกูยังไม่มีเวลว่าจะกำไรเลยเว้ย คูสิบหมักก็ให้ไปอีกดอกนึงผม 200ป่ะเอา เรื่องอยู่ให้ผมว่าใกล้เคียงละเริ่มมีแววอยู่เริ่มมีแววแล้วเริ่มมีแววแล้วเว้ยยังไงต่อยังไงต่อเล็กสามสี่สปินสุดท้ายเออดอกนี้ดอกนี้ยังเรื่องอยู่ คิวไหลต่อผมสวยงาม เอไหมเอเอเอไม่มาโอ้โหเดี๋ยวนี้แต่ไปสองร้อยกว่าบาทนะ 2สเปนสุดท้ายเพื่อนเออสวยหูยนี่ไงมาแล้วกำไรเป็นที่เรียบร้อยกำไรเป็นที่เรียบร้อยผมจังหวะนี้ เอาเรื่องแล้วไม่เอาเรื่องแล้วเว้ยก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วจังหวะนี้นะเมื่อนะ 486บาทมาสป็นสุดท้ายว่ายังไงดีครับผม หมดกองหรือเปล่า หมดกองเป็นที่เรียบร้อยเมื่อแต่กำไรอยู่นะกำไรอยู่นะครับ ซื้อไปพันสองแต่ไปพันห้าเออได้อยู่เว้ย ถือว่าเอาเรื่องกระเบื้องแตกอยู่ไป จัดกันต่อแล้วกันเนาะนอกฟรีนะ ผมว่านอกฟรีดีกว่า เ้ยเบ็ดยี่ไปเลยกันมาจัดฟรีไหมพันห้าเลยหรอวะโอ้โหพันห้าจุกไปหน่อยว่ะผมว่าผมว่าพันห้ามันจะจุกไปนิดนึงลองเชิงนอกฟรีก่อนอุ้ยดีไงนอกฟรีอะไรล่ะครับก็จัดฟรีไปเลยดีฟรีแบบฟรีของจริงอ่ะฟรีแบบฟรีอ่ะเออ สวยงามอารามแท้ครับผมมาแปดสปินจุกๆไปนะเมื่อนะมามามามามาดูว่าฟรีแบบฟรีๆจะแตกดีหรือเปล่านะ จำๆนะเพื่อนไหวนะผมไหลๆไปไหลๆไป ขอดีๆ แบบเฟี้ยวๆหน่อย เออ ต้องงั้นดีว่าไปไงต่อ คิวไหมคิว จมาทำไมเออเจได้อยู่วะเออแล้ววายช่องสามอย่างนี้คิวไหลต่อไปเลยสวยงามขึ้นกราบแล้วเออต้องอย่างนี้ดีวะมันต้องอย่างนี้ได้ดูมันไหลต่ออย่างนี้สวยงามอารามแท้ไปเลยผมเช็ดขี้เอาละเวอเอาละเวอดูมันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อน มันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อน ก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วนะจังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตไป 488 บาท เอาดีครับก็มาดิเช็ดคกยังไงต่อยังไงต่อยังไหลต่อแบบไม่หยุดนะเมื่อนะ ไปสปินสุดท้ายนะสปินเอ้ยโอ้โหเลยดูดอกนี้ดอกแพงซะด้วยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยคิวช่องล่างไหมคิวคิวเคด้วยก็ได้เอโอ้โหไม่มาสักตัวเลยเสียดายว่ะแต่ไม่เป็นไรก้อนใหญก็โตมาอยู่จังหวะนี้ 400 บาททวนนะสปินสุดท้ายสปินสุดท้ายว่ายังไง หมดเกาะหรือยังโอ้โหหมดเกะกัปนที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย